เวิร์กช็อปแอนิเมชันลูกบอล จากบทเรียนที่ผ่านมา เราได้รับความรู้เกี่ยวกับการควบคุมการเคลื่อนไหวของแอนิเมชันในโปรแกรม Blender โดยใช้เครื่องมือประเภท Dope Sheet และ Graph Editor ต่อไปจะเป็นการทดลองฝึกปฏิบัติ ใช้เครื่องมือดังกล่าวในการสร้างงานแอนิเมชันในเบื้องต้น การผลิตแอนิเมชันจะมีรูปแบบการเคลื่อนไหวที่เป็นพื้นฐานอยู่ หนึ่งในรูปแบบการเคลื่อนไหวนั้น ก็คือการเคลื่อนไหว และการตกกระทบของลูกบอลทำให้ลูกบอลเกิดการเด้ง หรือเรียกอีกอย่างว่า บอลเบลส์นั่นเอง ในขั้นตอนการสร้างการเคลื่อนไหวแบบลูกบอลเด้งสามารถทำได้ดังนี้ครับ 1. เปิดโปรแกรม Blender ลบวัตถุสี่เหลี่ยม โดยการคลิกขวาที่วัตถุ กดปุ่ม delete จะทำการลบ ต่อมา ปรับตัว 3D Cursor ให้อยู่บริเวณกลางชิ้นงาน โดยกดปุ่ม Shift C สร้างพื้น โดยไปที่ Add Mesh Plane หรือกด Shift A เลือก Mesh Plane กด S เพื่อขยายพื้น ให้พอดีกับพื้นที่ทำงาน ต่อมาให้เราสร้างลูกบอล โดยไปที่ add mesh uv sphere หรือกด shift a mesh uv sphere เมื่อได้ลูกบอลแล้วให้เรากดนำแพดเบอร์ 5 เปลี่ยนมุมมองให้เป็นแบบออโต้และกด 1 พื่อปรับมุมมอง เมื่อปรับแล้วให้ทำการขยับลูกบอลให้อยู่บนพื้นตามแนวแกน x โดยการกด G และกด Z จากนั้น ขยับลูกบอล ให้อยู่ตามแนวแกน Z ให้วางลงบนพื้น ในตำแหน่งที่เหมาะสม ต่อไปจะเป็นการเริ่มสร้างการเคลื่อนไหวให้กับลูกบอล โดยให้ลูกบอลมีการเด้งเมื่อตกกระทบพื้น และค่อยๆอ่อนแรงลงจนหยุดสนิท โดยเราอาจวาดเป็นรูปแบบการเคลื่อนไหวคร่าวๆได้ ให้เรา ทำการเปลี่ยนมุมมองของโปรแกรม โดยให้เลือกไปที่มุมมองของ Animation จะพบกับหน้าจอที่จัดวางสำหรับงาน Animation โดยเฉพาะ ซึ่งจะปรากฏ Dope Sheet ด้านซ้ายมือ ด้านล่างจะเป็นกราฟ h Editor และด้านล่างสุดก็จะเป็น Timeline ส่วนตัวขวามือก็จะเป็นมุมมองของผู้ใช้งาน ให้เราปรับ ตั้งค่าเฟรมให้มีขนาด 80 เฟรม ให้ไปที่ช่อง N เปลี่ยนให้เป็น 80 ให้เราเลื่อนเส้นสีเขียวในหน้าต่างไทม์ไลน์ไปยังบริเวณเฟรมที่ 1 ทำการตั้งค่าคีย์เฟรม โดยการกดปุ่ม Tool Animation ปุ่มอยู่บนบริเวณนี้นะครับ to shape animation จะเห็นว่ามีปุ่มที่เราสามารถเลือก insert keyframe ลงมาได้ หรืออีกวิธีหนึ่งครับ เราสามารถเลือกที่วัตถุ ที่เราต้องการจะทำการ animation แล้วกด i ก็จะขึ้นเมนูขึ้นมา ให้เราเลือกไปที่ lock rod scale หรือ location rotation แล้วก็ scale ซึ่งจะเป็นการใส่ keyframe ที่สามารถจดจำได้ทั้งในส่วนของการเปลี่ยนตำแหน่ง การหมุน และการย่อขยาย เมื่อกดแล้ว ให้เราทำการกดปุ่มสีแดงบริเวณด้านล่าง ของไทม์ไลน์ปุ่มนี้จะเป็นปุ่ม Automatic Keyframe จะเป็นการทำ Keyframe อัตโนมัติ เมื่อมีการขยับหมุนหรือย่อขยายวัตถุ ต่อมาให้เราไปที่วัตถุทำการขยับลูกบอล ไปยังจุดสูงสุดก่อนการตกในเฟรมที่ 1 โดยให้เรากด G แล้วกด Z เพื่อล็อกตำแหน่งแกน Z ลากลูกบอลไว้บริเวณสูงสุดที่เรากะว่าจะเป็นการปล่อยลูกบอลลงมา ต่อมาให้เลื่อนเส้นสีเขียวในไทม์ไลน์ไปยังเฟรมที่ 10 แล้วก็กด G Z อีกครั้งเพื่อขยับลูกบอลลงมาบนพื้น เมื่อปล่อยลูกบอลจะพบว่าบริเวณไทม์ไลน์จะขึ้นสีเหลือง เป็นการแสดงว่าเฟรมนี้มีคีย์เฟรมอยู่ระหว่างทดลองเล่นแอนิเมชันโดยกดที่ปุ่มสามเหลี่ยม ด้านล่างนะครับเพื่อทดสอบแอนิเมชันเบื้องต้นได้ ต่อมาให้เราขยับไปยังเฟรมที่ 20 30 40 หรือ 50 ตามลำดับ แล้วก็ปรับเปลี่ยนตำแหน่งของลูกบอลตามความเหมาะสม โดยที่ลูกบอลจะมีการตกกระทบ แล้วก็สะท้อนขึ้นไปตามแนวแกนซดแล้วก็ค่อยๆหมดแรง ตามจำนวนครั้งของการตกกระทบจนหยุดนิ่งในที่สุด ในที่นี้เฟรม 20 จะเป็นจุดสูงสุดที่ลูกบอลเด้ง แล้วก็ตกลงมากระทบ ยังเฟรมที่ 30 นะครับ แล้วเด้งกลับไปที่เฟรม 40 แล้วก็ตกลงมายังเฟรมที่ 50 ตามลำดับ เพื่อความสมจริงเราก็อาจจะเพิ่มการขยับเล็ก ๆ น้อยๆได้จนถึงเฟรมที่ 80 เราอาจปรับเปลี่ยนมุมมอง เพื่อให้มีความชัดเจนขึ้นนะครับ ผมจะใช้มุมมองแบบ Front Auto เฟรม 20 จุดสูงสุด เมื่อกระเด้งลงมา แต่ต้องไม่สูงไปกว่า เฟรมที่ 1 นะครับ ทดลอง Animate ดูนะครับ สังเกตนะครับ เมื่อเราดูที่ตัว Graph Editor ด้านซ้ายมือ ตรงนี้นะครับ เราจะพบว่ามีเส้นสีฟ้าปรากฏแล้วก็เป็นเส้นโค้ง เหมือนกับคลื่น โดยที่มีขนาดค่อยๆ เล็กลงเล็กลง เส้นที่ปรากฏขึ้นก็คือเส้นที่บอกตำแหน่งของวัตถุในแนวแกน z ซึ่งจะค่อยๆ เด้งน้อยลง น้อยลง น้อยลง ตามจังหวะการเด้งของลูกบอลนนั่นเอง เมื่อทดสอบแล้วนะครับ จะพบว่าการเด้งของลูกบอลยังมีลักษณะที่ไม่สมจริง กล่าวคือมีการเด้งแบบลอยๆ เหมือนลูกโป่งลอย ไม่ได้เหมือนลูกบอลที่กระทบกับของแข็ง เราจึงจำเป็นจะต้องปรับการเด้งให้ดูสมจริงขึ้น โดยการกลับไปที่กราฟอดิเตอร์ครับ ไปยังหน้าต่างกราฟอดิเตอร์ย่อขยายตามความเหมาะสมนะครับ ให้เราหยุดการเล่นแอนิเมชันไว้ก่อน สังเกตนะครับกราฟอดิเตอร์ตอนนี้จะมีลักษณะเหมือนคลื่น เราต้องการจะให้ลูกบอลมีการเด้งแบบสมจริงขึ้น เราจะต้องปรับขึ้นนี้ให้มีความแหลมขึ้น โดยการคลิกไปที่จุดต่ำสุดของสีฟ้า เส้นสีฟ้านี้นะครับก็คือเส้น set location นั่นเองนะครับ สามารถปิดเปิดตาได้ ให้เราคลิกนะครับเลือกคลิกขวาเลือกที่จุดต่ำสุด แล้วไปที่ key handle type เปลี่ยนเป็น vector จะพบว่าเส้นกราฟ จะแหลมขึ้นนะครับ ให้เราทำแบบเดิมกับ ทุกจุดที่มีการตกกระทบเราอาจจะใช้ปุ่ม V แทน การกดที่เมนูก็ได้นะครับ คลิกเลือก กด V เปลี่ยนเป็นแบบเวกเตอร์ เปลี่ยนทุกอันเลยนะครับที่มีการตกกระทบ ทดลองแอนิเมชันใหม่ จะพบว่าการเคลื่อนไหวดูสมจริงมากขึ้น การลอยน้อยลง ทดลองเล่นแอนิเมชันแล้วก็ปรับแต่งตามความต้องการ เราจะพบว่าลูกบอลมีการขยับที่สมจริงมากขึ้น เราอาจจะไปปรับค่าที่โดบชีตด้านบนนะครับ ตรงนี้นะครับโดบชีตเพื่อขยับจุดสีขาว จุดสีขาวตรงนี้คือคีย์เฟรมให้เข้ามาชิดกัน เพื่อให้ลูกบอลเนี่ยเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นตามความต้องการ ถ้าเราอยากจะขยับจุดโดบชีตหลาย ๆ จุด เราสามารถทำได้โดยการกด B แล้วก็ลากคลุมนะครับ แล้วกด G เป็นการขยับ ตรงนี้อยู่ที่ความเหมาะสมนะครับแล้วก็ปรับตามความต้องการได้